ไฟล์เอกสารของ Google สามารถแบ่งปันหรือแชร์ให้กับบัญชี Google อื่น ๆ ได้ และยังสามารถกำหนดรูปแบบการแบ่งปันได้อีกด้วย รวมถึงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร บัญชีต่าง ๆ ที่แชร์เอกสารนั้น ๆ ร่วมกัน ก็จะเห็นเอกสารที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งในการแบ่งปันไฟล์ทำได้โดยการ เปิดไฟล์ที่ต้องการแบ่งปันใช้งานร่วมกัน จากนั้นคลิกปุ่มแชร์ จะปรากฏหน้าต่าง Share with Others ขึ้นมาป้อน Google Account ที่ต้องการแบ่งปัน หลังจากนั้นก็คลิกไอคอน Edit File Directly เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้กับบัญชีที่ต้องการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบดังนี้นะคะ Can Edit คือสามารถแก้ไข ปรับปรุงไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ Can Comment คือสามารถเพิ่มคอมเมนต์หรือให้คำแนะนำแก่เจ้าของไฟล์ได้ Can View คือสามารถดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แล้วก็ยังสามารถส่งข้อความไปยังผู้รับได้ในช่อง Add the Note เมื่อพิมพ์ข้อความแล้วก็คลิกปุ่มเซ็นเพื่อส่งข้อความแจ้งไปยังผู้รับว่ามีการแบ่งปันไฟล์ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดรูปแบบการแบ่งปันเอกสารแบบอื่นๆ ได้โดยคลิกที่ Advanced จะปรากฏหน้าต่าง Sharing Settings สำหรับการเลือกรูปแบบหรือตั้งค่าในการแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกลิงก์เพื่อนำไปแบ่งปัน หรือแชร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ทาง Facebook ทวิตเตอร์หรือกูเกิลพลัสหรือจะเชิญชวนโดยการระบุชื่อบัญชีโดยตรงใน Invite People ก็ได้ และเนื่องจากไฟล์เอกสารถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่ง่ายในการแบ่งปัน เผยแพร่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงสามารถตั้งค่าการเข้าถึงไฟล์ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยทำการตั้งค่าในส่วนของ Who has Access ให้คลิกที่ Change จะปรากฏหน้าต่าง Link Sharing โดยเราสามารถตั้งค่าได้ 3 รูปแบบคือ On Public on Web หรือแบบสาธารณะ คือผู้ใช้งานทุกคนสามารถค้นหาไฟล์ที่แบ่งปันนี้ได้ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมี Google Account ซึ่งจะเหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องการเผยแพร่สู่สาธารณะ ไม่มีความลับที่ต้องปกปิด on anyone with the link หรือทุกคนที่มีลิงก์ คือผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์โดยได้รับลิงก์จากเจ้าของไฟล์ส่งให้เท่านั้น ส่วนคนอื่นก็ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมี Google Account ก็สามารถเข้าใช้งานได้ เหมาะสำหรับการแชร์ไฟล์ให้เฉพาะบุคคล of specific people หรือผู้ใช้ที่ระบุเท่านั้น คือผู้ใช้ต้องมี Google Account และถูกระบุชื่อจากเจ้าของไฟล์เท่านั้นถึงจะเข้าใช้งานได้ เหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องการแบ่งปันเฉพาะบุคคลเท่านั้น เมื่อกำหนดการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึก จากนั้นคลิกปุ่มดันที่หน้าต่าง Sharing Settings ซึ่งการตั้งค่าการแบ่งปัน รูปแบบต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแบ่งปัน โดยหากตั้งค่าได้เหมาะสม ก็จะทำให้เอกสารถูกเผยแพร่ และก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง แต่หากตั้งค่าไม่เหมาะสม ก็อาจจะส่งผลถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะคะ